ครับในหัวข้อที่แล้วนะครับ เราได้ทำการเลือกรูปแบบธีมเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเราก็จะมาทำการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งในการปรับแต่งเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้อยู่ 2 ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็คือในส่วนของเว็บไซต์ด้านบนตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถจะทำการเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับ หรือเราจะทำการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกนะครับเว็บของเรานะครับ หรือว่าจะเลือกประเภทส่วนหัวตามที่เราต้องการได้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ เลือกเป็นแบบหน้าปกนะครับหรือว่าแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับ หรือว่าจะเลือกแบบแบนเนอร์นะครับหรือจะให้แสดงเฉพาะชื่อของตัวเว็บเท่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบด้วยกัน อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถกำหนดได้ก็คือในส่วนของการเพิ่มส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งในการเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้เวลาเราสร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับ ทุกหน้าเว็บก็จะ นำส่วนท้ายนี้ไปแสดงให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ เช่นเดียวกับส่วนหัว ซึ่งในส่วนหัวเนี่ย ในแต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อิสระ แต่ในส่วนท้ายนะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ย ทุกหน้าเว็บของเรานะครับ ก็จะเปลี่ยนตามนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับ ในการใช้งานครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับ เราสามารถจะคลิกมองมา ชี้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มเพิ่มโลโก้ขึ้นมาให้เรา เราก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับ เราสามารถจะอัปโหลดนะครับไฟล์โลโก้เข้าไป หรือว่าจะไปเลือกนะครับจากตัว Google Drive ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองอัปโหลดนะครับ ก็เลือกไฟล์โลโก้ของเรา เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Open ได้เลย สามารถที่จะเลือก แถบด้านบนตรงนี้ เพื่อให้เข้ากับตัวโลโก้ของเรานะครับ สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนรูปแบบของธีมนะครับ ในส่วนของสีธีมตรงนี้ เพื่อให้เข้ากับโลโก้ของเรา นะครับ หรือถ้าเราไม่ต้องการก็สามารถที่จะกดลบตรงนี้ไปได้นะครับ เดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกจาก Google Drive นะครับ อย่างที่บอกนะครับ ถ้าเราสร้างตัวเว็บไซต์ผ่านตัว Google Drive นะครับ เราสามารถที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับ แล้วก็จัดเก็บไว้ให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งในที่นี้ ผมก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ image เอาไว้นะครับ ที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักตรงนี้ อันนี้ก็คือตัวไซต์ที่เราสร้างนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ ส่วนนี้ก็จะไว้เก็บรูปนะครับที่จะเอามาแทรกไว้ในไซต์ของเรานะครับเวลาใช้งานนี้จะได้ไปด้วยกัน ก็ทำการเลือกเช่นเดียวกัน อันนี้เราก็จะได้โลโก้เพิ่มขึ้นมานะครับ สามารถที่จะคลิกแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับ ใส่คำอธิบายก็ได้ หรือจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้นะครับ ในส่วนของภาพหน้าปกนะครับ เราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนนะครับรูปภาพได้โดยการเลือกรูปภาพนะครับ จากแกลเลอรี่ อันนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่ของตัว Google Sites ที่ ได้เตรียมไว้ให้นะครับ เราสามารถคลิกเลือกได้ สังเกตดูนะครับตรงนี้ ตัวภาพก็จะปรับแสงให้เราอัตโนมัตินะครับพร้อมกับสีตัวอักษรนะครับ ซึ่งเราสามารถจะคลิกได้นะครับ ไม่ต้องการปรับตรงนี้คลิกสลับไปมาได้ หรือถ้ารูปที่เราเลือกแล้ว ไม่ตรงกับความต้องการนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิก เลือกได้ ถ้าเราต้องการเลือกรูปภาพ จากไดก็ได้เช่นกันนะครับ อ่า ก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับ อยู่ใน ตัว Google Sites ก็จะปรับสีปรับอะไรให้เราโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ หรือเราจะทำการรีเซ็ตตรงนี้นะครับการตั้งค่าของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิม ในกรณีที่เราต้องการอัปโหลดก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกรูปที่เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปได้ ดี๋ยวจะใช้รูปที่ทางตัว Google Site เตรียมมาให้แล้วกันนะครับ ก็ใช้รูปเป็นสีของตีมนะครับ เพื่อให้เข้ากับตัวรูปของเรา ทีนี้ในส่วนของประเภทส่วนหัวนะครับ อย่างที่บอกเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ 4 แบบด้วยกัน แบบแรกก็คือแบบหน้าปกนะครับ ก็จะแสดงแบบเต็มจออย่างนี้นะครับ แบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็แบบแบนเนอร์ก็คือแบบปกติ หรือถ้าไม่ต้องการที่จะแสดงรูปก็เลือกเฉพาะชื่อเท่านั้นได้นะครับ ทีนี้ในส่วนท้ายนะครับ เอาเมาส์มาชี้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มเพิ่มส่วนท้ายมาให้เรานะครับ เราสามารถจะคลิกเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้ สังเกตดูนะครับ กรณีที่ทำงานที่ส่วนท้ายตรงนี้นะครับ พื้นที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับก็คลิกกลับมาเพื่อทำงานตรงนี้ คลิกอีกทีหนึ่งก็เป็นการแก้ไขส่วนท้ายตรงนี้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ ปรับแต่งในส่วนของหน้าปกตรงนี้นะครับ ในส่วนหัวของเว็บไซต์ของเรา แล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเวลาเราสร้างหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับ ก็จะเป็นการสำเนานะครับ หรือว่าโคลนรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเรา ให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะช่วยเราเนี่ยสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นนะครับ